อสอนนายกว่าใครใครบอกว่าให้ลงโทษ อย่าลงโทษเขาลงโทษไม่ดีลงท้าย ไม่ใช่นายกเดือดร้อน แต่พระมหากษัตริย์เดือดร้อนอาจจะอยากให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนนไม่รู้นะเขาทำผิดเขาด่าในเขาด่า พระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนเราเดือดร้อนจริงๆ เพราะว่าใครมาด่าเราชอบไหมไม่ชอบ แต่ว่าถ้านายกเกิด เกิดให้ลงโทษ แย่เลย